ใช่แล้ว้าอ้า รู้ว่าแล้ววันนี้ต้องมาถึงวันที่มีคนบ้าซื้อปืนบุกเข้ามาในสภาทั้งหมดนี้เป็นเพราะมึงตำรวจ